Welcome everyone to Junos with Just Commentary. So you guys have always requested a video from Real Peach. I have finally gotten the chance to react to a video, one with English subtitles, so I will be recording the screen so the English subtitle can show for my subscribers who speaks English. <coughs> course i do thank you guys so very much for requesting this video don't forget to like us on facebook of course and leave us a request if you like me to react to video and give this video a thumbs up okay thank you so very much oh the title of this video is username and password let's see what's gonna be about thank you so very much o k เ y เพื่อนๆเคยไหมครับเวลาจะสมัครเว็บไซต์อะไรสักอย่างือเพื่อนๆก็จะกรอก username ลงไปแล้วระบบมันก็จะบอกว่า ชื่อผู้ใช้นี้มีผู้อื่นใช้ใช่เหรอครับผมก็เคยแต่ถึงมันจะน่ารำคาญแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่หลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยลองใหม่อครั้ง แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมเพิ่มตัวเลขต่อท้ายไปด้วย แล้วระบบมันก็บอกว่าชื่อผู้ชายนี้มีผู้ It i ทีนี้เนี่ยผมเริ่มจะลำคาญจริงๆแล้วผมเลยใช้งานสมองส่วนสีบ้าเพื่อคิดชื่อที่มันสร้างสรรค์แล้วก็ไม่ซ้ำใครออกมา จนสุดท้ายเนี่ยก็ได้เป็นชื่อที่ไม่ make sense เหมือนกับภาษามนุษย์ต่างดาวเลยแต่ผมก็กดสมัครไปนะแล้วในที่สุดระบบมันก็บอกว่า ชื่อผู้ชายนี้สามารถใช้ได้ ซึ่งเรื่องมันก็เหมือนจะจบแต่วันรุ่งขึ้นผมตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะล็อกอินเข้าเว็บนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจำยูสเนมไม่ได้ว้ยโอเคโอเคถึงสมัยนี้เนี่ยมันจะไม่ได้แย่ขนาดนั้นบางเว็บไซต์เนี่ยมีระบบล็อกอินผ่านที่ t i ให้เราเนี่ยไม่ต้องไปจำอะไรเยอะแยะให้มันเปลืองพื้นที่ในสมองแต่ระบบ username ซ้ำเนี่ยยังไงก็น่าลำคาญอยู่ดีอะจินตนาการดูนะครับสมมติว่าเพื่อนๆ เนี่ยมีลูกชายคนหนึ่ง ซึ่งเพื่อนๆ เนี่ยอยากจะตั้งชื่อลูกว่าชื่อเอกแล้วกัน แต่เจ้าหน้าที่จดทะเบียนเนี่ยก็บอกว่าขอโทษด้วยนะครับ แต่ว่าคุณไม่สามารถใช้ชื่อเอกได้ เพราะมีคนลงทะเบียนชื่อนี้ในระบบแล้ว ซึ่งผมสามารถแนะนำชื่อที่สามารถใช้ได้อยู่ก็คือ เอกเทพซ่า007 หรือเอกกี้ผู้จับหมีด้วยมือเปล่า ไม่ทราบว่าคุณสนใจจะใช้ชื่อไหนดีครับอ้ gosh ทีนี้เข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมผมชอบแต่ s t a n I t s annoying นอกจเนมที่ว่าแย่เนี่ย มันยังมีอย่างหนึ่งครับที่แย่กว่านั้นนั่นก็คือ What is password Oh yes jeez เมื่อก่อนเนี่ย ไม่ว่าจะเป็น account ของใครก็ตามผมจะใช้ password เดียวกันทั้งหมด นั่นหมายความว่าถ้ามีใครรู้รหัสผ่าน ID แลก They know everything เขาก็สามารถเข้าไปดูข้อความที่ผมส่งให้สาว ๆ ใน MSN ได้ล้อเล่นนะครับผมไม่มีสาว ๆ หรอก แต่สมัยนี้เนี่ยผมมีพาสเวิร์ดเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่าแต่ละเว็บเนี่ยมันก็มีกฎของมันอยู่ เวลาเพื่อนๆตั้งพาสเวิร์ดใช้อะไรสักอย่างเนี่ย มันก็จะอารมณ์แบบแบบนี้ไม่ได้ ต้องมีตัวพิมพ์ That's true, that's true. ต้องมี That ตัวเล gets ขอย่างน้อย annoying. สองตัว ต้องมีสัญลักษณ์อย่างน้อยหนึ่งตัว ต้องมีอีโมจิอย่างน้อยสามตัว โอเคมันอาจจะไม่ได้แย่ขนาดนั้น แต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมต้องจำแค่พาสเวิร์ดเดียว แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยผมต้องจำอย่างน้อยสามสี่พาสเวิร์ดซึ่งบางทีผมก็ลืมไงว่าผมต้องใช้พาสเวิร์ดไหนพราะนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีบางเว็บที่แบบเลวร้ายสุดๆก็คือเว็บที่ล็อกไอดีของเราเมื่อเรากรอกผิดเกินสามครั้งโ h e n you ท o c k o u t s ถูกแล้วก็ได้ แต่ว่าเรามารู้ที่หลังว่าลืมกดเปลี่ยนภาษา โอเคมีอีกเรื่องหนึ่งเว็บไซต์สมัยนี้เนี่ยบางเว็บมันมีสิ่งที่เรียกว่า password s t a e n อยู่ หรือสิ่งที่ผมตั้งชื่อกับมันว่า ความแข็งแกร่งของรหัสผ่านถ้าเรียกง่ายๆเนี่ยมันก็คือการที่ระบบเนี่ยจะวัดว่าพาสเวิร์ดของเราเนี่ยปลอดภัยแค่ไหนยิ่งพาสเวิร์ดของเราเนี่ยแข็งแกร่งมากมันก็ยิ่งปลอดภัยมาก ผมเนี่ยเพิ่งเข้าไปทดสอบไอ้ระบบนี้มาเมื่อวานนี้สมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยสมัคร username ใหม่ชื่อว่าเอ่อ เต้ Excel f i vs แตงโมแล้วกัน You are going to forget that ว่าห้าห้าห้าห้าหนึ่งสองระบบมันจะบอกว่า พาสเวิร์ดของคุณเนี่ยไม่ปลอดภัย ซึ่งผมงงมากว่ามันไม่ปลอดภัยยังไงวะเนี่ย ไอ้คำว่าเต Excel f i vs แตงโมเนี่ย มันไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับคำว่าห้าห้าห้าห้าหนึ่งสองนี่เลย ใครมันจะไปรู้ถูกไหมครับทำอย่างกับว่ามันจะมีแฮกเกอร์ที่แบบ IQ 3278มาแฮกอีเมลนั้น แล้วก็คิดประมาณว่า username เต้ xn f i l vs แตงโมงั้นเหรอบอกเลยว่า easy มาก ๆ ถ้าลองดูจากข้อมูลที่มีแล้วเนี่ยอีเมลนี้มีคำว่าแตงโมอยู่ ซึ่งมาจากแตงโมที่เป็นดารา ซึ่งคำว่าดาราแปลเป็นภาษาไทย ง่าย ๆ ว่าดาว ดาวเหมือนกับดาวซินโดโดก็คือดวงตะกอนลำลำ Oh ก็คือ what? ลำวง What? และวงก็คือวงกลมซึ่งมี 360 องศา และโปเกมอนหมายเลข 360 ก็คือโซนาโนโนอะไรกันเหรอก็โนบิตะ จากการ์ตูนเรื่องโดเรมอนยังไงล่ะโดเรก็คือโน้ตดนตรี แต่คำว่าโน้ตก็มองอีกอย่างได้ก็คือโน้ตอุดม และโน้ตอุดมก็ทำให้คนร้องเป็นเสียงนอกจากนี้เขายังมีการแสดงเดี่ยวไมโครโฟนถึง 12 ครั้ง รวมกันเป็นพาสเวิร์ด555512 นั่นเอง ทีนี้เพื่อนๆ ก็เข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะเดาให้ถูก แล้วถ้า password Yo I just reacted to videos from you Dom 12 episodes well I did I'm hmm. 10ซึ่งตามระบบเว็บที่ผมไปทดสอบมาเนี่ย password ที่ปลอดภัยก็คือ TXN <laughs> เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าไอ้ระบบพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์เท่าไหร่ ต่อให้ไม่มีระบบ Oh ตรวจสอบความปลอดภัยพวกนี้เนี่ยแอคเคาท์ของผมก็ไม่มีทางที่จะโดนแฮกจากพวก Oh my god, that is a cool video, guys. But what about the fact, sorry, that he just mentioned Note y o Udon e and then he said, ha ha ha, which I've been laughing to the videos from Note y o Udon e 12 episode but I only reacted to 10 wow great video of course coming out from real peach and I think it's just a great coincidence that this video was requested and note udon 12 was mentioned mm, or is it thank you so very much for your questions i hope that you enjoyed this video reaction of course it is so very true by the way great video production all from Will Pitch great I love the animation the English subtitle of course awesome so that foreigners could understand what is being said of course don't forget always try the best to have the English subtitle in the actual video nonetheless it's a great video splendid the audio also is great um, he was not speaking too fast this is one thing in Thai he was not speaking too fast so I understood what he was saying and that is very true sometimes you try a password you try an email you think to yourself let's just put a quick email just to get the work done next day you can't remember it the username is like pfft. and as for the hackers oh my gosh let's not talk about the hackers I hope no one hacks me and I hope no one hacks you okay thank you so very much bye guys